วัสดีค่ะแพตตี้จาก iMac Dojo วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอท่าไหว้ครูของ iMac Dojo ซึ่งท่าไหว้ครูของเราจะผสมผสานระหว่างท่าไหว้ครูหลาย ๆ ท่าเชิญท่านรับชมได้เลยนะคะ